พจที่สร้างขึ้นมาก็เหมือนกับเว็บไซต์หนึ่ง หากไม่มีใครรู้ว่าเรามีเพจหรือมีเว็บไซต์ เราก็ไม่สามารถขายสินค้าได้นะคะ การเชิญเพื่อนของเราใน Facebook มาให้ถูกใจเพจ เป็นเพียงการทำให้เพื่อนเรารู้ว่าเรามีเพจ แต่ไม่ใช่การหาลูกค้ากลุ่มใหม่ได้ ดังนั้นการโปรโมทจึงสำคัญ เพราะเราสามารถเลือกกลุ่มเป้าหมายได้ตรงและเหมาะกับสินค้าที่เราขายได้ แต่การโปรโมทจะมีค่าใช้จ่ายนะคะ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ เลื่อนสกอร์บาร์ลงมาด้านล่าง คลิกที่โปรโมท การโปรโมทสามารถโปรโมทโพสต์ โปรโมทข้อความ และโปรโมทเพจ ณ ที่นี้จะสาธิตการโปรโมทโพสต์ โดยคลิกที่โปรโมทโพสต์ เลื่อนสกอร์บาร์เพื่อหาโพสต์ที่เคยโพสต์ไว้ แล้วเลือกโพสต์ที่ต้องการโปรโมทโดยคลิกที่โปรโมทโพสต์จะแสดงตัวอย่างการแสดงโพสต์ ที่ผู้ชมจะมองเห็น ซึ่งสามารถคลิกดูได้ทั้งการแสดงผลบนเดสก์ท็อปและการแสดงผลบนมือถือ ตัวอย่างที่แสดงณตอนนี้เป็นการแสดงตัวอย่างบนเดสก์ท็อป สามารถสร้างภาพเคลื่อนไหวให้กับโพสต์ด้วยก็ได้ เลื่อนลงมายังส่วนเสนอแนะคำถามที่จะถาม ซึ่งเป็นส่วนที่แสดงที่ช่องข้อความหรือ Messenger ของคนที่คลิกดูโพสต์ สามารถแก้ไขและลบข้อคำถามได้ เช่น ณที่นี้จะแก้ไขข้อคำถามจากตอนนี้กำลังนิยมอะไร เป็น ต้องการรับสมัครตัวแทนสนใจทักมานะคะ เลือกกลุ่มเป้าหมายโดยคลิกที่แก้ไข เลือกเพศ เลือกช่วงอายุ เลือกที่ตั้ง ซึ่งสามารถเลือกได้หลายพื้นที่ โดยการพิมพ์ชื่อที่ตั้ง จนปรากฏในแผนที่จนครบพื้นที่ที่ต้องการ แล้วคลิกที่บันทึกกำหนดงบประมาณและระยะเวลา โดยสามารถกำหนดวงเงินสูงสุดที่จะจ่าย โฆษณา เช่นกำหนดงบประมาณรวม 300 บาท จะมีการเข้าถึงโพสต์ประมาณ 50,000 กว่ากว่าถึง 300,000กว่ากว่าต่อวัน เป็นต้น กำหนดจำนวนวันที่ต้องการแสดงโฆษณา ภายในวงเงิน 300 บาท โดยสามารถกำหนดเป็น1 วัน 7 วัน 14 วัน หรือคลิกที่ปฏิทินเพื่อกำหนดวันสิ้นสุดด้านล่าง ตัวอย่างเช่นกำหนดปฏิทินให้แสดงโฆษณา 15 วัน จะคำนวณเงินจ่ายวันละ 20 บาท ตัวอย่างการกำหนดจำนวนวันโฆษณา 10 วัน จะมีค่าใช้จ่ายวันละ 30 บาท เป็นต้น กำหนดวิธีการชำระเงิน หากยังไม่เคยระบุวิธีการชำระเงินไว้ หลังจากคลิกโพสต์ Facebook จะแสดงหน้าจอให้ระบุวิธีการชำระเงิน แต่ณที่นี้บัญชีของผู้สอนเคยกำหนดวิธีการชำระเงินไว้แล้ว สามารถคลิกเข้าไปเพื่อเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล หรือเพิ่มช่องทางการชำระเงิน โดยคลิกที่ เปลี่ยน คลิกที่เพิ่มวิธีการชำระเงิน เลือกวิธีการชำระเงิน และกรอกรายละเอียดการชำระเงิน แล้วทำตามขั้นตอน จนสิ้นสุดวิธีการชำระเงิน หลังจากโปรโมทไปแล้ว สามารถกลับมาหน้าหลักอีกครั้ง เพื่อคลิกเข้าไปจัดการการโปรโมท โดยคลิกที่การจัดการการโปรโมท จะแสดงรายการโฆษณาภาพรวมดังหน้าจอ คลิกที่โฆษณาทั้งหมด จะแสดงรายการโฆษณาทั้งหมดที่เคยโปรโมทไว้ สามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดแต่ละรายการ โดยคลิกที่ดูผลลัพธ์ จะแสดงรายละเอียดที่เคยทำรายการโปรโมทไว้ คลิกที่กลุ่มเป้าหมาย เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย หรือเพิ่มกลุ่มเป้าหมายใหม่สำหรับการโปรโมทครั้งต่ออไป อย่างไรก็ตาม Facebook ยังมีฟีเจอร์หรือฟังก์ชันการใช้งานอีกหลายรายการที่เกี่ยวกับการทำธุรกิจที่น่าสนใจ เช่น Facebook Marketplace ที่ทำให้สมาชิกสามารถค้นหา และโพสสินค้าหรือบริการที่ต้องการซื้อขายระหว่างผู้คนที่อยู่ในละแวกเดียวกัน ผ่านบริการ Messenger Facebook Group สำหรับการสร้างกลุ่มลูกค้า Facebook Messenger สำหรับการสนทนาส่วนตัว และ Facebook Watch เป็นต้น ต้องติดตามกันนะคะ